ลังวิทย์ คิดเพื่อคนไทย โดยสวทช ตอน แพลตฟอร์มการบริหารจัดการเมือง ด้วยเทคโนโลยีและข้อมูล ในยุคที่สังคมเมือง มีการเติบโตและขยายตัวสูง ทำให้เกิดปัญหาในการบริหารจัดการชุมชน ที่กระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันของผู้อยู่อาศัย และเป็นปัญหาต่อเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลเมืองในระดับต่างๆ อีกด้วยครับ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีสำหรับเพิ่มความสมาร์ทให้กับเมือง ที่ตอบโจทย์ความต้องการของทุกฝ่าย ได้เป็นอย่างดีครับ นักวิจัยสวทช พัฒนานวัตกรรมการบริหารจัดการเมืองด้วยข้อมูล โดยอาศัยเทคโนโลยี IoT และปัญญาประดิษฐ์ช่วยแก้ปัญหาและพัฒนาเมืองให้หน่าอยู่ สามารถใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย ช่วยให้เจ้าหน้าที่ จัดการปัญหาได้สะดวกรวดเร็ว ได้ผลลัพธ์ดีขึ้น ตลอดจนผู้บริหารสามารถเข้าถึงข้อมูลและสถิติที่สำคัญทำให้สามารถวางแผนและตัดสินใจได้อย่างแม่นยำ ปัจจุบันแพลตฟอร์มประกอบด้วย 2 ระบบคือ ระบบบริหารจัดการการเก็บขยะที่ทราบพฤติกรรมของการเก็บขยะ และระบบแจ้ง และบริหารจัดการข้อร้องเรียน ปัญหาเมือง เชื่อมโยงการสื่อสารด้านข้อร้องเรียน ระหว่างประชาชนและผู้ดูแลพื้นที่ วิจัยและพัฒนาโดยเน็กเทคสวทช พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์ พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สวทช 025648000